je peux vous faire euh, hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Costa Samui. Voilà. <laughs> โยมุขยาจิตยมังคะเลอะปาลาจิตพัลลังเกสีเตปดาวิโกคะเลอภิเลเกยสาปะโพธาญาปะโพพเมตติสังทังคุนังพลังคุณตาปะตะโ ติตังสุขโนสุโมหโทจะสุยีตังพระมัจาริสุปทาคินานาปทาคินา นิกตวานานาทังนาทิปะทาคิเยโหตุสาภมาคลังาตังตุสาภเทวตาตาภโต ตุกาปมาคาลาตาตัตุกาปเดวะตาตามาตามาตุภาเวียนัสตาตุติภาวันตุเตียภาวตุกาปมาคาลาตาตัตุกาปเดวะตาตา